พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก ปริซึมและทรงกระบอกในบทเรียนนี้จะเป็นปริซึมตรง ที่ด้านข้างของรูปจะตั้งฉากกับฐาน ปริซึม คือรูปทรงที่มีหน้าตัดเท่ากันทุกประการ และอยู่ในระนาบที่ขนานกัน ผิวด้านข้างจะตั้งฉากกับฐาน เรียกว่า ริซึมตรง และเรียกชื่อตามรูปหน้าตัด เช่น ปริซึมสามเหลี่ยม ปริซึมสี่เหลี่ยม ปริซึมห้าเหลี่ยม คำว่าหน้าตัดของปริซึม อาจใช้คำว่าฐานของปริซึม เพราะการวางปริซึม อาจวางโดยใช้หน้าตัดเป็นฐานดังรูป พื้นที่ผิวปริซึมสามเหลี่ยมคือพื้นที่หน้าตัดสามเหลี่ยมสองรูปที่ขนานกันและเท่ากันทุกประการ บวกกับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ที่เชื่อมต่อหน้าตัดทั้งสองพื้นที่หน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม ต้องหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคือ เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐาน a คูณสูง b แล้วคูณด้วยสองรูป สำหรับพื้นที่ผิวด้านข้าง มีรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะหาพื้นที่ทีละรูปแล้วนำมาบวกกัน หรือจะดูจากรูปคลี่จะพบว่า ด้านฐานเมื่อนำมารวมกัน จะเท่ากับความยาวรอบหน้าตัดหรือรอบฐานของปริซึม ซึ่งก็คือยาว p คูณกับส่วนสูงคือ h จากนั้นนำพื้นที่หน้าตัดและพื้นที่ผิวข้างรวมกัน จะได้เป็นพื้นที่ผิวของปริซึมสามเหลี่ยม โจทย์ปัญหาปริซึมสามเหลี่ยม ตัวอย่างปริซึมสามเหลี่ยม มีปลายแท่งปริซึมเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีฐาน 4 เซนติเมตรและสูง 3 เซนติเมตรถ้าด้านข้างมีความยาว 6 เซนติเมตรจงหาพื้นที่ผิวของปริซึมนี้แล้วเรียนต้องหาพื้นที่หน้าตัดสองด้าน รวมกับพื้นที่ผิวข้าง โจทย์ข้อนี้ กำหนดหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีฐานและความสูงของรูปให้ ดังนั้นการหาพื้นที่ของหน้าตัดจะใช้สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐาน 4 เซนติเมตร และคูณสูง 3 เซนติเมตร และมีสองด้านจึงนำสองมาคูณ ได้ผลลัพธ์เป็น 12 ตารางเซนติเมตร ต่อไปหาพื้นที่ผิวข้างสามด้านซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า นักเรียนจะหาทีละรูปหรือนึกถึงการคลี่รูปออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางต่อกันสามรูป จะได้ความยาวเท่ากับ ความยาวรอบหน้าตัด แต่ในที่นี้โจทย์ไม่ได้กำหนดความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก ของรูปสามเหลี่ยมที่เป็นหน้าตัด ความรู้ที่ใช้หาก็คือการใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเอง จากรูปกำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉาก จะเท่ากับผลบวกของกำลังสองของด้าน ประกอบมุมฉาก ในที่นี้นักเรียนจะหาความยาว AC จึงต้องหารากที่สองที่เป็นบวกของผลบวกของกำลังสองของด้านประกอบมุมฉาก คือ 3กำลังสองบวกกับ4กำลังสองได้รากที่สองของ 25 ผลลัพธ์คือ 5 จากนั้นหาความยาวรอบหน้าตัดได้ 3บวก4บวก5เท่ากับ 12เซนติเมตรคูณกับส่วนสูงของปริซึม6เซนติเมตรเป็นพื้นที่ผิวด้านข้าง 72 ตารางเซนติเมตร นักเรียนต้องนำพื้นที่ผิวข้างไปรวมกับพื้นที่หน้าตัดทั้งสองจะได้ 12บวก72เท่ากับ 84ตารางเซนติเมตร เป็นพื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึมตามที่โจทย์ต้องการ นักเรียนต้องดูสิ่งที่โจทย์ถามให้รอบคอบ เพราะบางครั้งโจทย์จะสมมุติให้เป็นกล่องไม่มีฝาปิด และหาเฉพาะพื้นที่ผิวที่ไม่รวมฝากล่อง นักเรียนต้องคิดพื้นที่หน้าตัดเพียงหน้าเดียวไม่ต้องคูณด้วยสอง แต่สำหรับโจทย์ข้อนี้นักเรียนต้องคิดพื้นที่หน้าตัดทั้งสองด้าน